มาทำความรู้จักกับคำว่าเบต้าแบตเตอรี่บน iPhone นะครับ ตัวนี้มีความหมายว่าอย่างไร เดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังนะครับ ผมมีโอกาสได้เข้าไปดูในกลุ่มนะครับของผู้ใช้งาน iPhone มีการตั้งคำถามขึ้นมา แล้วก็มีข้อสงสัยที่ผมอ่านแล้วรู้สึกงงว่าคำคำนี้มันแปลว่าอะไร นั่นก็คือคำว่าเบต้าแบต หรือเรียกเต็มๆว่าเบต้าแบตเตอรี่นะครับ มีคนตั้งกระทู้บอกว่าต้องการซื้อ iPhone มือ 2 ขอสภาพดีแล้วก็เบต้าแบตเตอรี่90%บวกนะครับ ผมก็นั่งสงสัยว่าเอ้ยมันคืออะไรวะ เพราะว่าถ้าเราลองมานั่งวิเคราะห์ดูจริงๆ ถ้าบอกว่า 90%บวกนะครับ ตัวเลขนั้นน่าจะเป็นค่าของประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ หรือภาษาอังกฤษจะเรียกว่าแบตเตอรี่เฮลนะครับ แล้วคำว่าเบต้าแบตมันมาจากไหน ผมก็ลองเซิร์ชใน Google ครับ ก็ลองดูว่าเบต้าแบตเตอรี่ iPhone คืออะไรเบต้าแบตเตอรี่ iPhone ประมาณนี้ฮะก็เลยไปเจอบทความบทความหนึ่งของทางเว็บแฟชไฟที่เขาเขียนว่า วิธีการใช้งานแบตเตอรี่เฮลวงเล็บเบต้าตรวจสอบประสิทธิภาพแบตเตอรี่ iPhone ใน iOS 11.3อ่ะผมก็เลยปฏิปต่อแล้วลองคิดว่าอ่ะมันน่าจะเป็นตรงนี้แน่นอน เพราะว่าคำว่าแบตเตอรี่เฮลวงเล็บเบต้านั้น ต้องแยกเป็น 2 ความหมายนะครับฟีเจอร์แบตเตอรี่เฮลมาพร้อม iOS 11.3ตั้งแต่สมัยนั้น ซึ่งตอนนั้นน่ยมันยังอยู่ในสถานะเบต้าทางเว็บก็เลยวงเล็บเอาไว้ว่าเป็นเบต้าคำว่าเบต้านี่มันหมายถึงสถานะการทดสอบนะครับคำว่าเบต้าไม่ได้หมายความถึงประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ดังนั้นอาจจะมีคนเข้าใจผิดครับก็เลยคิดว่าคำว่าเบต้าเนี่ย มันหมายถึงประสิทธิภาพของแบตเตอรี่นั่นเองนะครับ ก็เลยนำมาพูดต่อๆกันว่าคำว่าเบต้าแบตเตอรี่หมายถึงประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ นั่นคือข้อมูลที่ผิดนะครับสำหรับวิธีการตรวจสอบประสิทธิภาพของแบตเตอรี่นะครับสามารถเข้าไปที่การตั้งค่า เลื่อนไปที่เมนูแบตเตอรี่ เลือกไปที่สุขภาพของแบตเตอรี่นะครับ จากนั้นให้ดูค่าความจุสูงสุดจะระบุเอาไว้ให้นะครับ ถ้าเครื่องใหม่ ๆ จะมาพร้อมความจุแบตเตอรี่สูงสุดที่ 100%ถ้าใช้งานไปเรื่อยๆนะครับอาจจะ 6 เดือนหรือว่า 1 ปี จะมีจำนวนความจุสูงสุดที่ลดลงนะครับหรือว่าภาษาอังกฤษนะครับให้เข้าไปที่เมนู setting เลื่อนไปที่แบตเตอรี่ครับ จากนั้นให้เลือกไปที่เมนูแบตเตอร health เราจะเห็นคำว่า maximum capacity นะครับซึ่งเครื่องนี้ใช้งานมาปีกว่า ๆ แล้วนะครับ ค่าจะเหลืออยู่ที่ 88%นะครับ นี่ฮะ นี่คือบริเวณที่หลายๆ คนเข้าใจว่ามันคือเบต้าแบตเตอรี่นะครับ ซึ่งจริง ๆ แล้วมันไม่ใช่ ดังนั้นคำว่าเบต้าแบตเตอรี่ของ iPhone นั้นไม่มีอยู่จริงนะครับผม ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผม ผมต้องไอ้มดขอตัวลาไปก่อน สวัสดีครับ